มาเพื่อนวันนี้มาเจอกันกับเกม โอเปร่าเริ่มร้องเพลงฟังนะลงตังเอาอะวันนี้พาทุนมาที่ 845 นะจ๊ะ 800 ก็ขอไปเบ็ดติ๊กตอกตารอกตอกแตกเบ็ดเจ็ดแล้วกันเพื่อนวิไม่เอาขอเบ็ดแปดแล้วก็เป็นเบ็ดนำโชคของเรานั่นเอง ขอเริ่มต้นที่เบ็ดแปดเลย จะสิบก็ไม่สิบจะห้า ตนส้นมืออะไรไม่รู้เนี่ยกงเตงเหมือนกันนะอ้ยโอ้เอาหน่อยเพื่อน เคด้วย ว้าวเป็นเจ มีวายดิ สวยฮึบพาอุ้ยอย่าว่าวไหลอย่าว่าวไหลเด้อ ใครที่ชอบเล่นแบบฟีเจอร์เออเออฟีเจอร์นะก็ แล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าเราชอบกดเองเนี่ย มือเน่าๆของเราเต็มแผงแบบนี้แหละเพื่อน เออ จะบวก จะแตกจะแพงจะแดก จะดันอะไรก็ มือเราอ่ะ เพื่อนเข้าใจปะเราว่ามันคุ้มกว่านะสำหรับวิความคิดเราเราว่า โอ้โหนะาวอกไอ้วอกไอ้วอกโอ้โหไอ้วอกซอยหนึ่งเลยเพื่อน โถ อะไรจะมาก็ไม่มา จะมีก็ไม่มี ปะโถโอยบวกไปเลยดิเหมือนเคี้ยวละ ว้าอะไรของเขาก็เนี่ยหลงปังอุ้ยโอ้นานนานทีจะมีดงโหกูดีใจก็ตายฮึบหูยสูงไอ้ดอกนี้ไอ้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย สีแดงหูยมันคืออะไรอะ่ะ อยู่ดีๆ ก็มาเฉยเลยอะ่ะ เราตกกระตุย เราโมโหนะ แม่งว่าวไหลดี เราเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนี่มันเขี้ยว เนี่ยมันทำไมมันว่าวหายแบบนี้วะเพื่อน ขอไปเบ็ด ไม่ใช่ ขอไปสักสามสิบหมุนสิ มือตัวเองมันว่าวหายวะ วิจริงๆนะเพื่อน พอมันมามันมาแบบปุ้งปัง ปุ้งปัง ปุ้งปัง โอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมาดอกนี้แหละเราว่านะ เราว่านะอุ้ยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วฮึบอู้หูมีวายว่าสวยอู้หูมีหน้าวอกว่าสวยลองเท้านะว้ายดูดี ดูดีแดงดึงมีวายคู่เพื่อนเอาดิครับฮึบโอ้โหรู้เรื่องไอ้หน้าวอกขยับมาโอ้ยเอาดิเอาดิมึงเอากับเขาดิไอ้สีแดง ไอซูเปอร์เทนว้าวโูเป็นเกมที่ลุ้นมันมาก บอกเลยไปเบ็ดร้อยที่ครับ จังหวะนี้ เฮ้ยมันเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันโดนตุ่มอะไรหรือเปล่าวะ ใครไปโดนตุ่มอะไร เฮ้ย นี่มาแล้ว ดอกที่รอคอย มันจะมีโทงมาก่อนเพื่อนเอ๋ยฮึบอะไรของมึงเนี่ย มาแค่นี้แล้ว คือว้าวเลย กูงงมากเบ็ดร้อย ขอไปเบ็ด เดิมแล้วกันอะห้าสิบอีกสักหน่อยอุ้ยรอทิงอยู่ เฮ้ย เฮ้ยเพื่อนๆมันน่าจะดูดเราแล้ว ขอไปอีกสักนิดนึงถ้าไม่มาเราไปแล้วนะถ้าไม่มาเราต้องไปมีวายโอ้โหมีวายต่อเนื่องโอ้โหต้องมีวายต่อเนื่องสิวะโอ้โหมีสเก็ตเตอร์ว่ะ ปฏิโถปฏิถังเะกะละมังสักผ้าตายแปดหมุนรู้เรื่องยึบโอ้โหมีทรงแดงไป เหนื่อยเลย นิ้วพะลอกกูเหนื่อยเลย โอเค ไอ้วอกมาซายสองโอ้ยรู้เรื่องฮึบรู้เรื่องแต่ละดอกนิ้วมา โอ้โหดูดิ ดูมันดิ ดูแต่ละดอกมันดิ ว้ายไม่บนมันมีแต่ตัวแพงดูดิ มันมีแต่ตัวแพงว้าไปไอ้วอกมา โอ้โหอะไรของเขากันเนี่ยหนูอะไรของมึงวะ รู้เรื่องจริงนะฮึบโคตรโหดเหนียวโหดมาก โหดจริง เป็นเกมที่ชอบเล่นที่สุด ของค่ายพีจีนะจริงๆนะเพื่อน เบ็ดสามก็เคยเล่นมาแล้วนะเริ่มเต้นเบ็ดสามแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆโหยรู้เรื่องเลยนะนิ้วเนี่ยจริงๆของแท้ ของแท้แน่นอน ของจริงไม่ติงนางเอามีวายสวยดิ งึบเอาดูดีดูดีของจริงไม่ติงนางโอ้ยโอ้โหคิดว่าจะมีวาย ครูู่้รู้เรื่องว่ะ รู้เรื่องนิ้วรู้เรื่องจริง ของแท้เลยนะจ๊ะ แม่กูร้องเพลงทีเดียวนะบวกมาสองหมื่นหกเลยเพื่อนๆอ่ะสำหรับวันนี้ก็ พอกันแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไงก็ฝากติดตามช่องกันด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ